สวัสดีค่ะ พี่เมย์เมทินีแฮนด์เมดค่ะสำหรับคลิปนี้จะเป็นการสาธิตเสื้อนิตติ้งท็อปดาว ลายนิดนะคะ จะเป็นลายพื้นฐาน เสื้อตัวนี้มือใหม่หัดถัก สามารถถักตามพี่เมย์ได้เลย สิ่งที่จะต้องเตรียม ขนาดรอบศีรษะ ต้นแบบของพี่ห้าสิบเจ็ดเซนรอบอกนะคะ วัดรอบอกตัวเสื้อของพี่หนึ่งร้อยเซนแขนยาว วัดจากหัวไหล่ ลงไปถึงความยาวตามต้องการหกสิบเซน แขนกับความยาวเสื้อของพี่เท่ากันนะคะ วัดจากหัวไหล่ ไปแขนหัวไหล่มาชายเสื้อของพี่หกสิบเซนเท่ากันไม้นิดที่ใช้ถักจะเป็นไม้นิดหกมิลไม้นิดที่ใช้เก็บริมจะเป็นไม้นิดห้ามิล เสื้อตัวนี้พี่จะผสมไหมสองอย่างเข้าด้วยกัน เดี๋ยวลองดูอุปกรณ์ด้านใน คลิปนี้ พี่ทำคลิปออกมานะคะสำหรับ MF030 ทั้งหมดจะมี6 EP ค่ะ EP 1นะคะ ซึ่งเป็น EP นี้จะเป็นการแนะนำข้อมูลของเสื้อตัวนี้ก่อนที่เราจะเริ่มถัก แล้วจะสอนคำนวณนนะคะ สอนคำนวณว่าตรงรอบวงข้างบนเนี้ยจะต้องเริ่มเท่าไหร่ EP สอง เราจะมาเริ่มถักคอ แยกสี่มุม แล้วก็แบ่งคอหน้า เริ่มตอนแรกเราจะถักพลิกกลับไปมาก่อน จนเราเชื่อมตรงนี้ได้นะคะ จนเราเพิ่มตรงคอหน้าแล้วก็เชื่อม หลังจากนั้นเราก็จะถักวนวงกลม เพิ่มขนาดมาเรื่อยๆ จนมาถึงตรงรักแร้ ตรงนี้คือ EP สอง EP สามค่ะ เราจะเชื่อมรักแร้ตรงนี้ทั้งสองข้างเราเว้นช่วงแขนไว้ก่อนหลังจากเชื่อมรักแร้เสร็จแล้วเราจะถักตัวตรงลงมา EP สี่ จะเก็บริมของตัวชายเสื้อแล้วปลดห่วง EP ห้าย้อนกลับไปถักแขนเสื้อค่ะ เสื้อแขนเสื้อตัวนี้ถักได้สองแบบ ถ้ากรณีที่ของคุณเองเป็นคนรบร่างท้วม เนื้อตรงแขนเยอะ แขนไม่จำเป็นต้องเป็นสโลปนะคะ ถักตรงออกมาเลย ความยาวตามต้องการ แล้ว ค่อยเก็บขอบ แต่ถ้าเกิดเป็นคนรูปร่างผอม เนื้อใต้ท้องแขนไม่มีแขนสโลปจะสวยค่ะ EP ห้านะคะ พี่เมย์จะสาธิตวิธีการลดใต้ท้องแขน EP หกจะเก็บคอเสื้อตรงนี้ แล้วก็เป็นภาพรวมของเสื้อ MF 0 3 0เสื้อตัวนี้สามารถปรับได้ตามขนาดตามที่คนใส่จริง ถักเป็นของคนรูปร่างท้วมได้ ผอมได้ ของเด็กก็สามารถถักได้ ลองดูรายละเอียดด้านในค่ะ พี่เมย์มีอธิบาย ดูข้อมูลให้เข้าใจก่อน ค่อยลงมือถักนะคะ สวัสดีค่ะ พี่เมย์เมทินีแฮนด์เมดค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะ พี่เมย์จะสาธิตวิธีการถักเสื้อนิตติ้งเป็นเสื้อนิตติ้งท็อปดาวง่ายๆ อีกตัวหนึ่งนะคะ พี่จะใช้ไหมสองอย่างผสมกัน ไหมที่ใช้ตรงนี้เป็นไหมขนแกะ แล้วก็ไหมตรงนี้เป็นไหมพรมสีพาย เวลาถักจะถักสองเส้นคู่ ไม่นิด เดี๋ยวแนะนำทีหลัง ดูอุปกรณ์อย่างอื่นก่อนนะตรงนี้เป็นโคเชค่ะ พี่จะเริ่มป้อนห่วงโดยการใช้เข็มโคเชตรงนี้เป็นเข็มเย็บไหมพรม เอาหัวใหญ่ๆหน่อยนะคะ ตรงนี้มันจะได้ เก็บห่วงได้กันไกค่ะ แล้วก็ตัวนี้เป็นมาร์กเกอร์ มาร์กเกอร์ที่เราใช้ใช้ทั้งหมดแปดตัว เพื่อทำตัวสัญลักษณ์เวลาเราถักแยกสี่มุม ถ้าไม่มีคุณจะใช้ไหมต่างสีก็ได้ แล้วทำเป็นห่วงเอานะ อุปกรณ์ต่อไปเป็นอุปกรณ์ของไม้นิดไม้นิดที่พี่ใช้เป็นไม้นิดแบบเปลี่ยนหัวได้ เส้นเอ็นพี่จะใช้เส้นเอ็นตัวนี้ยาวนะคะ เป็นเส้นยาวหนึ่งร้อยเซนถ้าคุณมียาวกว่านี้ก็ใช้ได้นะคะ ใช้ได้ตั้งแต่แปดเซนแปดสิบเซนหนึ่งร้อยเซนร้อยี่สิบเซนก็ใช้ได้ ยี่ห้อที่พี่ใช้เป็นของ นิโปรค่ะ เป็นแบบเปลี่ยนหัวได้ หัวพี่จะใช้อยู่สองเบอร์ วิธีดูว่าไม้นิดที่เราเลือกใช้เป็นหัวเบอร์อะไร มันจะมีไม้บรรทัดตัวนี้นะคะ ที่เป็นตัวบอก เราดูนะว่าตรงนี้เป็นหัวเบอร์อะไร ถ้ามันใส่ลงไปในช่องแล้วใส่พอดี มันคือเบอร์นั้นค่ะ อันนี้หกมิลพี่ใช้หกมิลในการถักตัวเสื้อ แล้วใช้ 5มิลถักขอบ นี่นะคะ เลือกใช้ 2 เบอร์ ถ้าของคุณเป็นไม้นิดแบบเปลี่ยนหัวไม่ได้ คุณจะต้องซื้อ 2 เบอร์นะคะ ก็คือหัวขนาด 6มิลกับหัวขนาด 5มิล แล้วบอกคนขายว่าเป็นเส้นยาว 100เซน100เซน80เซน หรือ 120เซนก็ได้ค่ะ ใช้ได้หมด เวลาเราจะเอาหัวไมนิดนะคะ เข้าไปที่ที่สายเคเบิล ตัวที่เป็น 6มิลที่จะใช้ถักเสื้อ เราจะหมุนตามเข็มนาฬิกาค่ะ แล้วใช้ตัวที่เขาให้มาตัวนี้เป็นตัวงอ เวลาเราใช้เปลี่ยนหัวหมุนมือเราจะจับตรงนี้นะคะ นิ้วชี้กับนิ้วกลางจับเพื่อให้มันหมุนได้แน่น ตรงนี้เป็นวิธีเอา หัวไม่นิสใส่ ถ้าคุณไม่มีแล้วคุณเป็นแบบเปลี่ยนหัว เปลี่ยนหัวไม่ได้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะ อันนี้พี่สาธิตตรงนี้ที่เปลี่ยนหัวค่ะ เนี่ยค่ะแล้วก็หมุน เป็นอุปกรณ์ทั้งหมดที่จะต้องเตรียมค่ะสำหรับเสื้อตัวนี้ เดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำชิ้นงานต้นแบบ แล้วก็ทำตัวแยกสี่มุมค่ะ เพื่อที่จะเริ่มเสื้อตัวนี้ค่ะ ก่อนที่เราจะเริ่มงานจริงนะคะ ให้เราถักเป็นชิ้นงานตัวอย่างออกมาก่อน เพื่อให้รู้แรงมือของเราเอง ว่าไหมที่เราใช้กับหัวแม่นิดที่เราใช้เนี่ย ความกว้างสิบเซน เราจะได้จำนวนห่วงเท่าไหร่ เรามาลองลายโดยการป้อนไหมเข้าไป พี่จะป้อนโดยการใช้เข็มโคเชค่ะ เราเริ่มงานเหมือนกับเราถักโคเชเอาห่วงเข้าไว้ที่โคเชก่อนนะ ถักสองเส้นนะคะ ห่วงที่แปด เก้า สิบห่วงที่สิบเอ็ดห่วงที่สิบสองห่วงที่สิบสาม ที่สิบสี่ สิบห้าองที่สิบหก สิบเจ็ด สิบแปด สิบเก้า พี่จะลองทั้งหมดยี่สิบห่วงค่ะ ป้อนเข้าไป ห่วงที่ยี่สิบ เราเลื่อนไม่นิด แล้วเอาห่วงตรงเนี้ย ใส่เข้าไปที่แม่นิด ลายที่เราใช้ถักอยู่จะเป็นลายนิดกับลายเพอ เรามาลองมือกันก่อน ว่าตัวไม้นิดที่เราใช้อยู่ เราจะได้ขนาดลายเท่าไหร่ ไหมจะออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะ มันจะกลายเป็นไหมเหลือกหนึ่งเส้นมันจะใช้ไหมพรมอีกหนึ่งเส้น จะเป็นไหมขนแกะ เวลาเอาไหมออกเอาไหมออกแบบนี้ ดึงออกจากตรงนี้กับตรงกลาง แล้วไหมมันจะไม่วิ่ง ห่วงแรกนะคะเราจะไม่ถักเราจะสลิป วิธีสลิปก็แทงแบบนี้ค่ะ แทงเลื่อนห่วงมา แถวแรกเราถักนิดอย่างเดียว ถักด้วยเม่นิดที่เราใช้จริงค่ะ อันนี้เป็นการถักนิด ถักนิดคือแทงลง เป็นลายพื้นฐานนะคะ แทงลงแล้วปัดนิตติ้งพื้นฐานดูได้ที่อัลบั้มเพลย์ลิสต์พี่เมย์ทำไว้นะคะนิตติ้งพื้นฐาน สามารถดูได้ วิธีเริ่มห่วง วิธีถักนิด วิธีถักเพอค่ะ พี่เมย์มีลงไว้สำหรับมือใหม่ ที่จะลองถักดู หรือจะค่อย ๆ ถักตามพี่เมย์ก็ได้ค่ะ อันนี้ถักนิดนะคะ ก่อนที่เราจะเริ่มถักเสื้อเราควรจะทดลองไหมดูก่อน ตัวนี้มีผลกับการคำนวณตอนที่เราเริ่มงานคอเสื้อ ว่าเสื้อเราจะต้องเริ่มเท่าไหร่ถึงจะดีนะคะ ห่วงสุดท้ายซ้ายมือจะจบด้วยนิดพิกงานกลับค่ะ ลายมันจะถักพิกกลับไปมาก่อนนะ ถ้าตอนเราถักเสื้อตอนวนวงกลมอะค่ะ มันไม่ต้องพลิกนะมาดูลายที่เป็นด้านเพอด้านเพอห่วงแรกสลิปค่ะ เวลาสลิปเอาไหมขึ้นมาข้างบนแบบนี้ ด้านเพอแทงขึ้น แทงขึ้นดันไหมลงแล้วค่อยปลดห่วงเราดูงานนะ ถ้าตัวงานเราสามารถ ให้มันฟูได้กว่านี้ก็คือเปลี่ยนเบอร์ ไมนิดค่ะ เบอร์ไมนิดใหญ่ขึ้น เราจะได้งานที่เราที่ฟูแล้วก็ถักเสร็จไว ตัวนี้ต้นแบบพี่เมย์ใช้หก ถ้าเรามีหัวใหญ่หัวเจ็ดหัวแปดก็ใช้ได้นะคะ เพราะเท่าที่ดูแล้วไหมมันถักง่าย หัวไมนิดเปลี่ยนก็มีผลกับขนาดของชิ้นงานค่ะ อันนี้เธอค่ะ การทดลองตัวลายแบบนี้มันจะทำให้เราเห็นตัวเนื้องานแล้วก็เห็นลายที่ออกมา ว่าไหมที่เราถักออกมาแล้วมันจะเห็นลายแบบไหน เสื้อตัวนี้พี่เมย์สอนด้วยลายนิดนะคะ เทคนิคที่ใช้ก็คือนิดกระเพอมือใหม่หัดถักตามพี่เมย์ได้ แถวเพอก็เหมือนกันนะคะ หลักสุดท้ายตรงนี้พี่ถักนิดนะคะแล้วก็ถักพลิกกลับไปมา เราจะเริ่มเห็นลาย ห่วงแรกสลิปแล้วปัดไหมไปด้านหน้า ถักนิดค่ะ คุณถักพลิกกลับไปมาอย่างนี้นะคะ สูงขึ้นมาค่ะ สูงขึ้นมาสิบเซนแล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีคำนวณลายค่ะ ตอนนี้ถักนิดกระเพอเพื่อให้ได้ตัวชิ้นงานตัวอย่างออกมาก่อน เราสาธิตลายถักโดยการใช้ไหมจริงแล้วก็หัวไม่นิดจริงนะคะ ในการถักขึ้นมา ตัวที่เราทดลองลาย พี่จะเริ่มทดลองโดยการที่ขึ้นด้วยยี่สิบห่วง ถักสูงขึ้นมาแค่เจ็ดเซนเราก็จะเห็นลายแบบนี้แล้วค่ะ อันที่สองที่พี่จะสาธิต พี่จะสาธิตวิธีการทำลายที่เราใช้แยกสี่มุมตอนที่เราถักด้านบนนะให้เราเอามาร์กเกอร์สองอันหาใส่ สอง สี่ หก แปด เก้า ตรงหลักที่เก้า ใส่ มาร์เกอร์ ข้ามหนึ่งหลัก ใส่มาร์เกอร์ไว้แบบนี้ เดี๋ยวพี่จะสาธิตวิธีการถักลายแยกสี่มุม หลังจากที่ได้ลายแยกสี่มุมเสร็จแล้ว เราก็จะมาคำนวณห่วงเพื่อที่เราจะเริ่มงานตั้งแต่ตรงคอเสื้อ ชิ้นงานสาธิต ด้านขวามือพี่จะสลิปเหมือนเดิม เวลาสลิปไหมจะอยู่ด้านบน เวลาเราเพิ่มหลักตรงสี่มุมตรงแยกแขนนะคะเราจะถักหนึ่งแถวเว้นหนึ่งแถวตรงที่เราไม่แยก เราก็ถักนิดมา อันนี้เป็นแถวที่หนึ่งที่จะสาธิตวิธีการแยกสี่มุม ถ้าไวไปกดหยุดดูไม่ทันกดย้อน คลิปพี่เมย์ทำเป็นคลิปตัดต่อค่ะ แล้วก็รายละเอียดก็อ่านได้ที่คำอธิบายใต้คลิปวิดีโอ นะ พี่จะมีลงไว้ที่มันเกี่ยวข้องกับเสื้อตัวนี้ ช่องทางติดต่อติดตาม ก็อยู่ตรงคำอธิบายเช่นกัน เราถักมาจนมาถึงตรงห่วงสุดท้ายค่ะ ถักห่วงสุดท้ายไปเลย จุดที่เราจะเพิ่มก็คือหน้ามาร์กเกอร์กับหลังมาร์กเกอร์ ตรงกลางเราจะถักนิดอย่างเดียว ตรงนี้นะ ที่เราจะเพิ่ม หัวไม่นิดด้านขวา แทงลงไปตรงโซ่ค่ะ แทงขึ้นมามันจะเป็นการเพิ่มห่วง แล้วเราถักนิด อันนี้เป็นการเพิ่มห่วงโดยการช้อนลงไป เป็นวิธีเพิ่มแบบง่าย แล้วได้ลายสวย เลื่อนมาร์กเกอร์ ตรงกลางถักนิด แล้วเลื่อนมาร์กเกอร์ เวลาเลื่อนมาร์กเกอร์ก็เลื่อนแบบนี้ อ่ะ มาดูฝั่งทางนี้ ฝั่งทางนี้เหมือนกันค่ะ แทงลงไป แล้วเราก็ถักนิด เราก็จะได้ห่วงที่เพิ่มขึ้นมา ตรงที่ไม่เพิ่ม เราถักนิดเหมือนเดิม เราจะใช้ลายนี้นะ ในการทำลายที่เป็นแยกสี่มุม ลองฝึกมือดูก่อน ลายที่แยกสี่มุม ถ้ามีลายอื่นที่คิดว่าสวยกว่า จะใช้ก็ได้นะแต่ให้ลองดูก่อน อันนี้พี่สอนพื้นฐาน พื้นฐาน เวลาเราจะถักเสื้อนิตติ้งเราไม่ควรจะเอาข้อกำหนดมาเยอะแยะค่ะ ไม่งั้นมันจะไม่เสร็จ เราควรจะถักที่มันง่าย ๆ แล้วให้เราเห็นตัวงานจริง แล้วเราจะมีแรงในการทำต่อ ลองถักตามพี่เมย์ดู อันนี้นุ่มมากเลยนะ น่าใสมากค่ะ ตอนที่พลิกกลับ สลิปเหมือนเดิมนะ อันนี้เป็นด้านเพอค่ะ เราถักเพอ ก็ถักแทงแบบนี้ไหมมันจะออกมาสองเส้น ด้านเพอเนี่ยถักเพออย่างเดียวเลย การถักไหมขนแกะแล้วใช้ไหมอีกหนึ่งเส้นมา อยู่คู่กับมัน มันทำให้งานถักง่ายค่ะ ลองถักดู มันไม่ใช่มีอะไรวุ่นวายมากมายนะคะ งานนิตติ้งไม่ยากค่ะ มันจะได้ออกมานุ่มมากตรงนี้ค่ะ ไม่ต้องเพิ่ม ถักเพอปกติ แล้วก็เลื่อนมาร์กเกอร์ ถักเพอปกติ เลื่อนมาร์กเกอร์ถักเพอปกติเราเฉพาะเราจะเพิ่มเฉพาะด้านที่เป็นด้านนิดค่ะ ด้านที่เป็นเพลเราก็ถักไป มือใหม่ลองหัดถักตามพี่เมย์ดูไม่ยาก อีพีนี้เป็นอีพีหนึ่งนะคะ รหัสเสื้อตัวนี้ MF ศูนย์ สามศูนย์แล้วค่ะจบด้วยงานนิด เสื้อพี่เมย์สาธิตที่ YouTube มีทั้งหมดสามสิบตัวแล้วนะคะ ก็ลองค้น ข้อมูลดูได้ เข้าไปที่เพลย์ลิสต์สอนถักเสื้อบายพี่เมย์ก็จะเห็น จะเพิ่มให้ดูอีกหนึ่งแถว เลื่อนห่วงค่ะ ถักนิด เวลาเราถักงานไม่นิดเราใช้ไม่นิดหัวใหญ่ มันจะถักสนุกมือ มันจะนุ่ม ถักไปเรื่อยๆจนถึง มาร์เกอร์นะ เวลาเราถักเราลองหัดถักจากลายง่ายๆดูก่อน เราเป็นแล้วเดี๋ยวค่อยไปเล่นลายยากกันนะก่อนเลื่อนมาร์กเกอร์ค่ะเพิ่มห่วงเราจะเพิ่มอย่างนี้นะคะ เฉพาะแถวที่เป็นแถวนิดแทงค่ะ แล้วเราก็ถักนิดเนี่ยค่ะเพิ่มห่วง แล้วเราก็เลื่อนมาร์กเกอร์ตรงกลางเราถักนิดแล้วเราก็เลื่อนมาร์กเกอร์ตรงนี้เราก็เอาหัวไม่นิดนะคะ แทงลงไปตรงช่องโซ่เนี่ยดันมันขึ้นมา แล้วเราก็ถักนิด วิธีเพิ่มก็จะมีอยู่แค่นี้ เดี๋ยวพี่จะถักเพิ่มไปอีกสักสองแถวเราจะเห็นลายชัด ด้านเพอก็ถักพี่กับเพออย่างเดียวครับ ลายที่เราแยกสี่มุมนะคะ หน้าตาของลายก็จะเป็นแบบนี้ ตรงกลางมันก็จะเป็นนิดเรียงลงมา ตรงด้านข้ามันก็จะเป็นเหมือนลายยานโอเวอร์ ต่อไปเราจะปลดห่วงออกจากแม่นิดค่ะ ปลดวิธีง่ายโดยการใช้นิดห่วงที่หนึ่งเราสลิดเหมือนเดิมตัดงานไปด้านหน้า ถักนิดค่ะ พอถักนิดเสร็จแล้วนะ เอา เอาไม่นิดด้านซ้าย ช้อนห่วงด้านใน ข้ามห่วงด้านนอก ถักนิดค่ะ มันจะมีอยู่สองห่วงที่ไม่นิดขวา เอาไม่นิดด้านซ้าย ช้อนห่วงด้านใน ข้ามห่วงด้านนอก วิธีนี้เป็นวิธีปลดห่วง โดยการถักนิด เวลาเราปิดงานแบบนี้นะคะ ให้ตัวห่วงเนี่ยมันอยู่บนไม้นิด ส่วนที่เป็นส่วนกว้าง ถ้าไปอยู่ตรงส่วนแคบ มันจะทำให้งานมันลัง ปลดโดยการ หักนิด ยกห่วงในข้ามห่วงนอก เดี๋ยวเราจะได้เป็นชิ้นงานตัวอย่างออกมา เราจะวัดขนาดแล้วก็จะคำนวณตรงคอเสื้อ ตรงที่เราเริ่มต้น ชิ้นงานตรงนี้มีผลกับเวลาเราคำนวณขนาดตัวเสื้อ ไม่ว่าจะเป็นคอรอบอก ความยาว ใช้ตัวนี้คำนวณได้ทั้งหมด ถ้าเราลองด้วยเมนิดหกมิลแล้ว เราไม่โอเคกับเนื้องาน เราสามารถเปลี่ยนเมนิดได้ เวลาเราจะถักงานที่เป็นงานใหญ่ โดยเฉพาะงานที่เป็นงานเสื้อ เราควรจะถักชิ้นงานตัวอย่างตัวนี้ออกมาดูก่อน ให้เรารู้แรงมือ รู้ขนาดของตัวงาน แล้วก็ไปเลือกลายที่เราจะใช้ถักลายแยกสี่มุมว่าเราจะใช้ลายไหน ไหมที่เป็นไหมลาย อันนี้ของพี่ถือว่าเป็นไหมลาย มันจะมองไม่เห็นลายที่เป็นแยกสี่มุมอยู่แล้ว เราไม่จำเป็นต้องไปใช้ลายที่มันเป็นลาย ลายพิสดารลายยาก ใช้ลายธรรมดาธรรมดาค่ะ แต่ถ้าไหมเป็นไหมเรียบ ไหมเรียบไม่มีไม่มีลายเนื้อลายไหมมาบางลาย เราควรจะเลือกลายแยกสี่มุมที่เป็นลายสวยๆสำหรับเสื้อตัวนี้พี่ใช้วิธีแยกสี่มุมพื้นฐาน โดยการช้อนไหม แล้วก็ถักนิด ถักนิดยกข้ามมาจนถึงห่วงสุดท้ายค่ะ แล้วห่วงทั้งหมดมันจะหลุดออกจากแม่นิด เป็นวิธีจบงานนิตติ้งแบบง่าย ถ้าเราต้องการจบด้านเพอเราก็ถักเพออันนี้เราจบด้านที่เป็นด้านนิด เราก็จบนิด ยกข้ามเหมือนกัน ไหมอย่างอื่นถักได้ไหมถักได้ค่ะ ต้องลองงานอย่างนี้เหมือนกัน ไหมเปลี่ยน ขนาดเปลี่ยน การคำนวณก็ต้องเปลี่ยนไป แล้วเราก็ตัด ตัดดึงห่วงออกมาตรงช่อง เราก็จะได้เป็นชิ้นงานตัวอย่าง ชิ้นงานตัวอย่างจะทำให้เราเห็นตัวลายแยกตรงนี้ด้วย แล้วเราก็จะได้เห็นจริงว่าถ้าเวลาเราถักออกมาเสื้อเรา จะเนื้อนุ่มแบบนี้แล้วลายแบบนี้เดี๋ยวเราจะมาคำนวณลายกันค่ะ เรามาดูวิธีคำนวณห่วงค่ะ ให้เราวางงานเราตรงพื้นที่ระนาบนะคะ พอดีไหมตัวเนี้ยมันเป็นไหมมีไหมขนแกะปน ให้เราเกี่ยงานเราก่อนนะว่าตรงไหนเป็นแนวเนี่ยค่ะอันนี้นะ เป็นแนวมันสาม สี่ ห้า หกเจ็ดเนี่ยค่ะ ให้มันเห็นตัวลายออกมา ลายมันจะเริ่มอย่างนี้นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอาตัวที่คำนวณห่วงตัวนี้เข้ามา วางทาบค่ะ อันนี้ห่วงที่หนึ่งนะห่วงที่หนึ่งมันจะเริ่มจากตัวเส้นแดงเนี่ยค่ะ อันนี้ห่วงที่สิบวาง วางไปบนชิ้นงานนะคะแล้วเราจะเห็น เนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้า เจ็ดแปดเดี๋ยวนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบของพี่ได้สิบห่วง ถ้าเราไม่มีอุปกรณ์ตัวนี้ พอจัดงานอย่างนี้เสร็จนะคะ ไม้บรรทัดก็ใช้ได้ เนี่ยไม้บรรทัดก็ใช้ได้ ให้เราดูตัวสิบสิบเซนเป็นหลัก แล้วนับห่วงด้านบนค่ะ ว่าเราได้กี่ห่วง ถ้าไม่มีไม้บรรทัด สายวัดก็ใช้ได้ วางสายวัดเอาตัวตำแหน่งตรงนี้นะเริ่มต้น แล้วเอามือกดตรงตำแหน่งที่สิบไว้ แล้วเราดูลายนับตัวลายเราออกมาค่ะว่าเราได้กี่ลาย เนี่ยค่ะดูลายให้ออกนะ เนี่ยค่ะ ของพี่จะได้สิบห่วงจำนวนห่วงที่เราคำนวณตรงนี้ มีผลกับขนาดของคอเสื้อ แล้วก็ตัวเสื้อของพี่สิบเซนพี่ได้สิบห่วงพอดี เดี๋ยวมาดูวิธีคำนวณคอค่ะ จากจำนวนห่วงที่เราได้ชิ้นงานจากชิ้นงานตัวอย่างนะคะ เราจดไว้นะ สิบห่วง พี่เมย์ได้สิบเซนเรามาดูวิธีคำนวณค่ะ เพื่อจะหาว่าตอนที่เราเริ่มต้นเนี่ย เราจะเริ่มต้นกี่ห่วง วิธีคำนวณนนะคะ ให้เราให้เราวัดขนาดออกมาก่อน พอหลังจากที่เราได้ขนาดเรียบร้อยแล้ว วัดรอบศีรษะเรา ของพี่รอบศีรษะพี่ได้ห้าสิบเจ็ดเซนนะคะ เดี๋ยวพี่คำนวณให้ เรามาดูวิธีคำนวณห่วงตอนที่เราเริ่มถักคอเสื้อนะคะ ข้อมูลที่เราจะต้องมีมีอยู่สองอันก็คืออันที่หนึ่ง เราวัดออกมาว่าในสิบเซนของเราอะได้กี่ห่วงนะคะ ของพี่สิบเซนได้ทั้งหมดสิบห่วง ข้อมูลอันที่สองจะต้องมีก็คือรอบศีรษะ รอบศีรษะของคนใส่วัดพอดีพอดีไม่ต้องเผื่อหลวมนะคะ ของพี่ได้ห้าสิบเจ็ดเซนวิธีคำนวณนนะเราเอาห้าสิบเจ็ดค่ะ ตรงนี้นะ ถ้าสิบถ้าสิบเซนเท่ากับสิบห่วง เรามาดูว่าถ้าห้าสิบเจ็ดเซนมันจะได้กี่ห่วงห้าสิบเจ็ดตรงนี้มันก็เท่ากับห้าสิบเจ็ดคูณ ด้วยจำนวนห่วง สิบห่วง หารด้วยสิบแต่พอดีตัวเลขของพี่มันเป็นสิบถ้าตัวเลขตรงนี้เปลี่ยนนะคะ ถ้าในสิบเซนของคุณตรงนี้เป็นสิบห้า ตรงข้างบนเนี่ยคูณด้วยสิบห้าถ้าตัวเลขตรงนี้ของคุณเป็นแปด คูณด้วยแปด ตัวเลขตรงนี้ของคุณเป็นยี่สิบ คูณด้วยยี่สิบ แล้วจะได้จำนวนห่วงออกมาจำนวนห่วงของพี่ห้าสิบเจ็ดคูณสิบหารสิบพอดีมันตัดกันลงตัวพอดี มันได้ห้าสิบเจ็ด ห้าสิบเจ็ดใช้ได้ไหมยังใช้ไม่ได้ ตัวที่เราจะคำนวณเราจะถักแยกสี่มุมนะคะ เพราะฉะนั้นตัวเลขตรงนี้ที่ได้เนี่ย จะต้องหารด้วยสี่ลงตัว ห้าสิบเจ็ดพี่ไม่แนะนำให้ปัด ขึ้นนะคะ ไม่แนะนำให้ปัด ลงนะคะ แนะนำให้ ปัด ขึ้น เพราะว่าถ้าเกิดคุณ ปัด ลง แล้วมันจะทำให้ตัวเสื้อมันครับ แล้วก็จะสวมหัวไม่ผ่าน พี่จะปัด จากห้าสิบเจ็ดเป็นหกสิบหกสิบหารสี่ลงตัว เราจะหาข้อมูลสามข้อมูลค่ะอันที่หนึ่งเราวาดตรงนี้ออกมาก่อน เสื้อเราแยกสี่มุม เสื้อเราแยกสี่มุม แต่ละมุม ตรงที่เราทำตัวแยกอะ่ะ เราเว้นไว้ ด้านละหนึ่งห่วงนะคะ หกสิบลบสี่ค่ะ หกสิบลบสี่อันที่หนึ่งจะเหลืออยู่ห้าสิบหกทำไมเหลือห้าสิบหก หกสิบมันถูกใช้ไปหนึ่งสองสามสี่ อันที่สองหาแขนค่ะ อันนี้แขนซ้ายนี่นะคะ อันนี้แขนขวา อันนี้ด้านหลัง อันนี้ด้านหน้า หาแขน เอาห้าสิบหกที่ได้เนี่ย ที่เหลืออยู่นี่นะ หารด้วยสี่ ห้าสิบหกหารสี่มันจะได้สิบสี่ ห่วงที่เราจะใช้ฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานี่นะ ที่เป็นแขนรวมกันได้สิบสี่ เอาสิบสี่เนี่ยค่ะ หารสอง เราจะได้แขนออกมา แขนจะได้ข้างละเจ็ด เราก็จะได้แขนด้านนี้เจ็ด ด้านฝั่งนี้เจ็ด ทีนี้ห้าสิบหกนี่นะคะ ตัวห้าสิบหกตัวนี้ ลบสิบสี่ ยอดที่เหลือนะ มันจะมียอดตรงนี้ค่อยๆ ลดลงนะนี่ค่ะ เอาห้าสิบหก ลบด้วย สิบสี่ แล้วหารสอง ห้าสิบหกลบสิบสี่ ห้าสิบหกลบออกสิบสี่ สิบสี่ที่ลบออกก็คือตัวแขนสองข้าง เราเหลืออยู่ 42 หลังกับหน้ารวมกันได้ 42 หาร 2 เพราะฉะนั้น คอหน้า 21 คอหลัง 21 เราก็จะได้ตัวเลขออกมา ตรงนี้เป็น 21 ตรงนี้เป็น 21จำนวนรวมทั้งหมด 21บวก1บวก 7 บวก 1 บวก 21 บวก1บวก7บวก1จะต้องได้ 60 ตอนคำนวณ ถ้าขนาดตรงนี้ของคุณเท่าพี่ และรอบศีรษะเท่าพี่ใช้สูตรพี่ได้เลย แต่ถ้าเกิดสิบเซนของคุณไม่เท่า รอบศีรษะไม่เท่า เอาตามเนื้องานจริงที่คุณถักค่ะ แล้วมันจะได้เสื้อออกมาที่ใส่พอดีพอดี สำหรับ EP นี้นะคะ จะเป็น MF 0 3 0 EP 1 EP 1เดี๋ยวเราจะป้อนจำนวนห่วงเข้าไปในมนิดทั้งหมด 60 ห่วงนะคะ เดี๋ยวพี่ป้อนห่วงให้ดูค่ะ หลังจากที่เราได้จำนวนห่วงที่เราจะเริ่มต้นนะ เราจะป้อน จำนวนห่วง ทั้งหมด ใส่เข้าไปในเมนิด โดยการใช้เข็มโคเชช่วย ห่วงที่พี่จะเริ่มต้น หกสิบห่วง ป้อนห่วงค่ะ เอาจูเอาตัวห่วงใส่ไว้ในเข็มโคเช ไหมวางแบบนี้ นี่นะคะ อันนี้เป็นหาง อันนี้เป็นไหมที่เราใช้ แล้วถัก เหมือนถักโคเชค่ะ ห่วงที่หนึ่ง แล้วปัด ห่วงที่สอง ปัดไปด้านหลังห่วงที่สาม ปัดแบบนี้ห่วงที่สี่ ปัด ห้า หก ห่วงที่เจ็ด แปด เก้าห่วงที่สิบ ป้อน ไปจนครบหกสิบห่วงค่ะ เราป้อนห่วงเข้าไปที่แม่นิดนะคะ ตรงนี้ จำนวนทั้งหมดห้าสิบเก้าห่วง ห่วงที่หกสิบค่ะ ห่วงที่หกสิบคือห่วงที่มันอยู่ในโคเช ย้ายห่วงจากโคเช ใส่เข้าไป ในแม่นิดจำนวนห่วงทั้งหมดตอนนี้จะมีอยู่หกสิบห่วง เราจะขึ้นงานค้างไว้แค่นี้ก่อนนะคะ แล้ว MF ศศููนย์สามนย์ EP สอง เราจะมาเริ่ม คล้องไหมเป็นวงกลม ใส่มาร์กเกอร์ แล้วก็เริ่มเพิ่มห่วงตรงคอกัน ข้อมูลนะคะที่เป็นภาพนิ่งตรงนี้ ถ้าต้องการนะคะ ตามไปที่แฟนเพจพี่เมย์แฟนเพจพี่เมย์ชื่อเมทินีแฮนด์เมดอัลบั้มที่ลงไว้ชื่ออัลบั้ม MF 0 3 0เมทินีแฮนด์เมดค่ะ ตามไปดูข้อมูลได้ ช่องทางติดต่อติดตามพี่เมย์ และข้อมูลที่เกี่ยวกับเสื้อตัวนี้ อ่านได้ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนะคะ พี่เมย์มีลงไว้ พบกันคลิปถัดไปค่ะที่ YouTube ช่องพี่เมย์ ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์ ถูกใจกดติดตาม YouTube ช่องพี่เมย์นะคะเมทินีแฮนด์เมดค่ะ ขอบคุณค่ะ